เลี้ยงหมูหลุมนี่รายได้ดีกว่าเลี้ยงหมูแบบเดิมๆ จริงไหมครับ เนื้อหมูหลุมเนี่ยจะปลอดภัยกว่าหมูที่เลี้ยงทั่วไปจริงหรือเปล่าคะแน่นอนสิครับ ราคาต้องดีกว่าปลอดภัยกว่า เพราะว่าหมูหลุมเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติ ใช้พืชผักผลไม้เป็นอาหารเลี้ยงหมู ไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะไม่มีการตัดเขี้ยวไม่ตัดหาง เนื้อหมูที่ได้จึงปลอดภัยจากสารพิษ ไม่มีกลิ่นเหม็นคาว ไม่มีไขมัน เนื้อแดงเยอะ สามารถอยู่ในอุณหภูมิปกติได้ นานเกิน 12 ชั่วโมง โดยเนื้อไม่เขียวช้ำ เพราะเนื้อหมูไม่ได้สัมผัสสารเคมีเลย ดีต่อใจผู้บริโภคแน่นอนครับ เป็นผมแพงเท่าไหร่ก็ยอมนะครับ ซึ่งที่ฟาร์มหมูหลุมของพี่สุพจน์ ก็แปรรูปเนื้อหมูขายอยู่หลายอย่าง ให้พี่สุพจน์เล่าให้ฟังกันดีกว่าครับว่าเขาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะครับ การขายหมูหลุมของของเรานะครับ ก็ในฟาร์มนี้เราก็เริ่มจากการขายที่ เป็นตัวเลยอายุตั้งแต่ 6 เดือนเนี่ยก็จะเป็นหมูขุนนะครับ ที่เป็นหมูเนื้อเข้าโรงเชือดนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหมูที่หย่านมแล้วนะครับนะฮะหย่านมแล้วก็อายุ 1 เดือนนะครับสำหรับที่ให้สมาชิกเอาไปเลี้ยงนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์สองสายหรือไม่เป็นแม่พันธุ์แท้นะครับอายุ 1 เดือนถึงอายุ 6 เดือนนะครับสำหรับให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงนะครับ เรายังเอาหมูที่โตเต็มที่อายุ 6 เดือนนะครับ ไปเข้าลงชำแหละนะฮะลงเชือดนะครับ แล้วก็มาชำระตัดแต่งที่ที่นี่นะครับที่ฟาร์มของเราเป็นเนื้อสดนะครับสำหรับให้ชุมชนได้บริโภคนะครับ ชิ้นส่วนนะฮะที่ที่เราส่งให้ผู้บริโภคนะครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามีมีเยอะเกินไปอย่างเช่นสะโพกนะครับเราก็มาแปรรูปนะฮะหรือว่าชิ้นส่วนที่เหลือนะครับมาทำเป็นกุนเชียง หมูแดดเดียวนะครับไส้อั่วนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เพิ่มมูลค่าต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณกรมบริษัทนะครับ ที่ถ่ายทอดนะครับในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับให้กลุ ุ่มเราจนประสบความสำเร็จนะครับ ถ้าเป็นหมูเป็นตัวที่เราขายให้พ่อค้าทั่วไปนะครับราคามันก็จะไม่นิ่งนะครับมันโดดๆนะครับนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราเอามาทำเป็นชำแหละตัดแต่งนะครับ เราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะอย่างน้อยตัวนึงประมาณ 2 3 0 0 0 บาทนะครับ ถ้าเกิดเรานำแปรรูปนะครับนะฮะเราก็จะเพิ่มมูลค่าตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับ ซึ่งมันก็จะทำให้การเลี้ยงของเราเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงจำนวนเยอะนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับ การสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้านะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับ ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับให้ให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้นะครับการรับรองแบบ PGS นะครับนะฮะมีการตรวจรับรองประเมินทุกทุกเดือน เราก็จะมีการตรวจแต่ละแปลงนะฮะเพื่อที่จะนำผลผลิตเนี่ยนะครับไปสู่โรงแรมนะครับหรือลูกค้านะครับ ในส่วนของการเรื่องหาตลาดนะครับที่ให้มาซื้อสินค้าเรานะครับ ส่วนหนึ่งนี่ก็มีออนไลน์ว่าลูกค้าโทรสั่งมาแล้วก็ลายสร้างสร้างลายกลุ่ม ลูกค้าทั่วไปนะครับ เราก็จะรู้จักเราถามเฟซนะครับที่ซึ่งเขาจะสืบหาว่าหมูหลุมนะครับเป็นเนื้อหมูที่ปลอดภัยนะครับ เขาก็อยากจะสั่งสินค้าเราไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับเราก็นำไปขายที่ตลาดสัมพานนะครับ เป็นตลาดสุขใจเป็นตลาดเสาร์อาทิตย์นะครับที่ตลาดเนี่ยนะครับก็ เป็นตลาดอินทรีย์อีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่จากกรุงเทพมาซื้อนะครับ จังหวัดราชบุรีเองเนี่ยเราได้สร้างตลาดอีกตลาดหนึ่งนะครับเป็นตลาดวันศุกร์ตลาดวิถีธรรมชาติราชบุรีนะครับ ตลาดนี้เรารวมกลุ่มเกษตรกรนะครับประมาณ30-40 กลุ่มนะครับเข้ามาขายสินค้านะฮะแล้วก็ขายทุกวันศุกร์ที่ข้างสนามกีฬาของจังหวัดราชบุรีนะครับ ในส่วนของฟาร์มเองนะครับเราได้ เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจที่จะหาอาชีพใหม่ๆนะครับที่จะปรับเปลี่ยนการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยนะครับมันทำประโยชน์นะครับให้แก่ผู้ผลิตโดยตรงเลยนะครับ มันเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับ อันที่2นะครับมันเป็นการสร้างมูลค่านะครับหรือการสร้างเนื้อที่ปลอดภัยสินค้าที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับมันเป็นการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ พี่น้องครับ เป้าหมายสูงสุดของการทำฟาร์มหมูหลุมนั้น ก็เพื่อผลิตเนื้อหมูที่มีคุณภาพ เพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อผู้บริโภคครับ ซึ่งการเพิ่มมูลค่าเนื้อหมูนั้นก็ทำได้หลายอย่าง หนึ่ง ในนั้นก็คือ การตัดแต่งส่วนต่างๆ ของเนื้อหมู เพื่อให้สะดวกในการซื้อขาย และเพื่อการบริโภค ซึ่งพี่สุพจน์เขาก็ทำด้วยครับนับว่าพี่สุพจน์เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่เลี้ยงหมูหลุมประสบความสำเร็จ จนทำให้ฟาร์มของพี่สุพจน์ เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สำหรับคนที่สนใจเลี้ยงหมูหลุมกันมากเลยล่ะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงหมูหลุมนะครับมีความสนใจนะครับลำดับแรกนะครเราต้องมีเงินทุน2 3มื่นก็ได้นะครับที่จะไปสร้างโรงเรือนก่อนนะครับเป็น2ข้อก่อนนะครับสำหรับแม่พันธุ์ นะครับเราก็ซื้อแม่พันธุ์เล็กๆนะฮะลูกเล็กๆเนี่ยมาหัดเลี้ยงดูก่อน สำหรับการเลี้ยงหมูหลุมนะฮะที่เป็นแม่พันธุ์เรานำมาเลี้ยง2ตัวนะครับใน 1 ปีเนี่ยนะแม่พันธุ์2ตัวก็จะให้ผลผลิตลูก 40 ตัวนะครับเขาก็จะท้อง 2 ครั้งนะครับ สองครั้งนะก็จะออกคลอดลูกนะฮะตัวละ20 ตัวนะครับ 40 ตัวเนี่ยครับ เราก็จะเลี้ยงต่ออีกประมาณ 6 เดือน หลังจาก6เดือนเนี่ย เราก็จะขายทั่วไปก็ได้นะครับ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเราก็ขายตัวประมาณ5-6,000 บาทเราก็จะมีรายได้กลับมานะครับ ได้รายได้จากหมูแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้ทางปุ๋ยด้วยนะครับ แม่หมูตัวหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็จะได้ให้ปุ๋ยเนี่ยนะครับ ปีละ6พันโลนะครับ แม่หมู 2 ตัวก็จะได้ปุ๋ยประมาณ 12 ตันนะครับถ้าเราขายกิโลละ2บาทนะครับเราก็ได้ประมาณ24,000 บาท ในจำนวนเงิน 24,000 บาทเนี่ยเราซื้ออาหารให้แม่หมูทั้ง 2 ตัวเนี่ยนะครับได้ทั้งปีโดยไม่ต้องเสียค่าอาหารเลยนะครับ ซึ่งพี่สมพศเองเขาก็ยินดีให้ความรู้เต็มที่สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆ เพื่อจะให้เกษตรกรที่เลี้ยงหมูแบบเดิม ๆ หันมาเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์กันมากๆ เพราะต้นทุนก็ไม่สูง เนื้อหมูที่ได้ก็ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ขายได้ราคาดี ตลาดก็ต้องการ รับรองว่าชีวิตเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์สดใสซาบซ่านแน่นอนครับ วันนี้มีการแปรรูปหมูหลุมนะครับ 1. กุนเชียง 2. หมูหยอง 3. หมูแดดเดียว เชิญไปชมกันเลยครับ